Thank you. ับในหัวข้อที่ 3 นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะ ในหัวข้อนี้ก็จะกล่าวไว้ว่า ในช่วงของวัยของผู้สูงอายุนะคะ ก็จะมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะผู้สูงอายุที่เป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุด และเกิดความเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่นๆนะคะ การเลือกอาหารของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี และเหมาะสมก็จะช่วยให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และชะลอให้ร่างกายไม่สุดโทรมก่อนเวลาอันควรนะคะ อาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับใน 1 วัน คืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูง อาหารที่ส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กมีอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่น อาหารที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียมสูงใน 1 วันนะคะ ก็จะมีตัวอย่างในสำรับที่1นะคะมื้อเช้า รับประทานข้าวต้มหมูใส่ตับ หรือ ข้าวสวย ต้มเลือดหมูเป็นต้นนะคะมื้อกลางวัน รับประทานข้าวสวยผัดยอดคะน้าก๋วยจับผลไม้เป็นส้มเขียวหวานหรือกล้วยนะคะมื้อเย็นรับประทานข้าวสวย น้ำพริกกะปิปลาทูทอด แกงเลียง ผลไม้เป็นมะละกอสุก หรือข้าวสวยนะคะ หรือจะเป็นข้าวสวย แกงส้มผักรวม ปลาดุกติ้งผลไม้เป็นสับปะรดนะคะ สำหรับที่สองสำหรับมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวต้มปลาช่อนนะคะ อาหารว่างเช้า ก็จะดื่มนมถั่วเหลืองกับขนมกล้วยนะคะ มื้อกลางวันรับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่ ผลไม้ก็จะเป็นมะละกอสุกนะคะ อาหารว่างบ่ายรับประทานถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะ ส่วนมื้อเย็นก็จะรับประทานข้าวสวย น้ำพริกกะปิปลาทูทอด แกงเลียง ผลไม้เป็นกล้วยน้ำหวานะคะ ส่วนมื้อก่อนนอนนะคะ ก็จะดื่มนมอุ่นหนึ่งแก้วนะคะ ตัวอย่างสำหรับที่ 3 นะคะ ก็จะเป็นมื้อเช้ารับประทานข้าวสวย หรือข้าวกล้องสองทัพพี หัดผักบุ้งไฟแดงหนึ่งทัพพี ปลานึ่ง ราดซีอิ๊วสองช้อนกินข้าว ผลไม้เป็นแก้วมังกร ขนาด 6 ชิ้นพอคำนะคะ อาหารว่างเช้าก็จะดื่มนมถั่วเหลืองไม่หวาน หรือ นมพร่องมันเนยหนึ่งแก้วนะคะมื้อกลางวันรับประทานเกี๊ยวน้ำหนึ่งถ้วยเต้าหู้นึ่ง หรือเต้าหู้อ่อน1ส่วน2หลอดนะคะ หรือครึ่งหลอด ผลไม้เป็นมะละกอสุก6ชิ้นพอคำนะคะ อาหารว่างบ่ายรับประทานกล้วยน้ำว้าปิ้ง 2 ผล และโยเกิร์ตไขมันต่ำอีก1ถ้วยนะคะ ส่วนมื้อเย็นรับประทานข้าวสวย หรือข้าวกล้องสองพับพี แกงจืดไก่ใส่ฟัก ใส่เห็ดหอม น้ำพริกหนุ่มผักต้ม ปลาดุกย่างครึ่งตัว และผลไม้เป็นแตงโมขนาด 6 ชิ้นพอคำค่ะ ค่ะ สำหรับในหัวข้อที่ 4 แล้วนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับนะคะ จากธงโภชนาการของผู้สูงอายุนะคะ ก็จะกำหนดเอาไว้ว่า สารอาหารที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับมีดังนี้ หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่นมถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกาย เนื้อปลาจะเหมาะสมมากสำหรับผู้สูงอายุ เพราะย่อยง่าย ไข่ไก่หรือไข่เป็ดควรต้มให้สุกนะคะ นมพ่องมันเนย เป็นอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีน ถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง และมีราคาถูก ใช้แทนอาหาร จำพวกเนื้อสัตว์ได้ เช่นเต้าหู้โปรตีนเกษตรเป็นต้น หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน สารอาหารหมู่นี้เป็นอาหารที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปนะคะ หมู่ที่ 3 ผักต่างๆ ผักเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุอยู่สูง ผู้สูงอายุควรจะเลือกรับประทานผักหลายชนิดสลับกันไป ควรจะต้มหรือนึ่งจนสุก ไม่ควรบริโภคผักดิบ เพราะย่อยยากและทำให้ท้องอืดได้นะคะ หมู่ที่ 4 ผลไม้ ผู้สูงอายุสามารถกินผลไม้ได้ทุกชนิด ควรกินผลไม้ทุกวัน เพื่อให้ได้วิตามินซี และเส้นใยอาหาร ควรเลือกผลไม้ที่มีเนื้อนุ่ม เขียวง่าย ได้แก่มะละกอสุก หรือกล้วยหรือส้มนะคะ หมู่ที่5ไขมัน น้ำมันพืช ควรใช้น้ำมันพืชปรุงอาหาร อย่างเช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันจากสัตว์ และน้ำมันพืชบางชนิด อย่างเช่นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าว หนังไก่ หนังหมู และไข่แดงนะคะ สำหรับในตารางปริมาณอาหารที่แนะนำให้บริโภคใน 1 วันสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ก็จะมีในเรื่องของ ชนิดของอาหารต่างๆ นะคะ ปริมาณต่อวัน และข้อเสนอแนะนะคะที่กำหนดเอาไว้มีอะไรบ้างนะคะ ในชนิดของอาหารอันแรกนะคะก็คือเนื้อสัตว์ ไก่ หมู เนื้อ นะคะปริมาณต่อวันก็คือ 120ถึง160 กรัมนะคะนมนะคะ250มิลลิลิตรหรือ1แก้วนะคะไข่ 1 ฟองต่อวันนะคะหรือ3-4ฟองต่อสัปดาห์นะคะ ข้าว แป้งเผือกและมันนะคะต่อวันควรจะได้รับ3-4ถ้วย หรือถ้าคิดเป็นมื้อก็คือ ข้าวสุกมื้อละ2พัพพีนะคะสำหรับผักใบเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสดหรือต้มนะคะก็คือปริมาณต่อวันคือ 1 ถ้วย นะคะอย่างเช่นพวกตำลึงคะน้าผักบุ้งนะคะ ส่วนผักสีเหลืองนะคะก็คือจะได้รับอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อวันนะคะ ก็อย่างเช่นพวกฟักทองมะเขือเทศแครอทนะคะสส่วนผลไม้สุกนะคะ เช่นเดียวกัน นะคะคือ ต่อวันควรจะได้รับ 1-2 ครั้งนะคะ งดผลไม้รสหวานจัดอย่างเช่น ทุเรียนขนุน ลำไยองุ่นนะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการเกินนะคะ อันสุดท้ายก็คือในส่วนของไขมันและน้ำมันพืช ต่อวันที่ควรจะได้รับก็คือ 2 ช้อนโต๊ะนะคะ งดเว้นน้ำมันจากสัตว์หรือเนยนะคะ